เคครับ คราวนี้เรามาดูกันเลยว่า ถ้าอัตราผลตอบแทนของเราเพิ่มขึ้นดูซิว่าการวางแผนของเราตารางของเรา จะเป็นอย่างไรนะครับ ความมั่งคั่งของเราจะเป็นอย่างไรอ่ะดูตาม Excel เลยนะครับ ตอนแรกที่ผมบอกไว้ก็คือ2%นะฮะต่อปี 2%ต่อปี ก็คือ การสมมุติฝากเงินปีต่อปีนะครับได้ผลตอบแทนประมาณ2%นะฮะ มีคำถามขึ้นมาอีกนะตอนที่สอนนิสิตว่าอาจารย์ลงทุนในทองคำนะครับ ระยะยาวได้ตาผลตอบแทนเท่าไหร่ เพราะว่าชอบทำงานแล้วก็เก็บทองเนาะมีความเชื่อว่าเก็บทองดี เก็บไปเลย ยังไงราคามันก็ต้องขึ้นนะครับทองคำเนี่ยถ้าเป็น 100 ปีนะครับ ประมาณที่เก็บข้อมูลกันมา100 ปีนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วทองคำจะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2%ต่อปีนะครับ2%ต่อปีนะทองคำเนี่ย ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ 2%ทุกปีนะ แต่ค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ย มันจะได้ประมาณสัก 2%ต่อปี เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประมาณนี้ตาม Excel เนี่ย ก็คือจะได้ผลตอบแทนประมาณนี้ถ้าเกิดเราเรา แทนที่เราจะฝากเงิน เราเอาเงินนั้นไปซื้อทองคำราคาก็อาจจะเพิ่มนะครับ แต่มันอาจจะโชคดีที่บางปีเนี่ยพอเราซื้อไปปุ๊บเราได้มันอาจจะขึ้น 40%นะฮะยังมีบางปีช่วง 4-5 ปีที่แล้วนะครับ อยู่ดี ๆก็ขึ้นมา 50%ก็มีนะครับ แต่มันก็มีบางปีที่มันตกหวบ 40-50%ก็มีเหมือนกัน แต่โดยระยะยาวแล้วเนี่ยเราจะได้ประมาณสัก 2%ต่อปีนะครับอ่ะเราคราวนี้เราลองมาดูที่เป็นเปลี่ยนเป็น 5%บ้าง5%ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับ ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น 7%เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้ อย่าลืมว่านี่คือตัวเลขเดิมนะครับดูเป้าหมายตอน 60 เรามีประมาณ 10 ล้านนะถ้าเกิด 11 ล้านนะครับ ถ้าเราลงทุนแบบเดิมก็คือได้ผลตอบแทนที่ 2%เราขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น5%นะฮะอย่าลืมว่าไฟล์นี้เนี่ยก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เองเลยนะครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับ พวกนี้เนี่ยตัวเลขทุกอย่างที่ใส่มาเนี่ยมันไม่ยากเลยและ ถ้าไม่อยากทำก็สามารถโหลดได้ เดี๋ยวจะฝากไฟล์ไฟล์นี้ไว้ในไทมุกนี่แหละนะฮะก็เอาไปลองเปลี่ยนตัวเลขดู อยากให้กำหนดตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตก็ลองมากดตรงนี้ได้อ้าวเปลี่ยนอัตราผลตอบแทนมาที่ 5%นะครับ 5%นี้ก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเงินฝากระยะยาวนะครับ ที่เก็บข้อมูลกันมาก็เนี่ยประมาณ 4-5%ต่อปีนะครับก็จะเป็นยังไงถ้าเกิด 5%จะดูที่ อายุ 60เห็นไหมเมื่อกี้ 10เท่าไหร่11 12 นะครับ ก็กลายมาเป็น 15 ล้านนะครับ แล้วก็ผลตอบแทนก็ยังไม่ดีมากนะครับ เพราะว่าอายุอายุแต่ก็ยังโอเค 70 ก็ยังเป็นบวกอยู่นะฮะสินทรัพย์เรา แต่พอไปอายุ 80 แล้วก็เริ่มติดลบอีกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้น5%เนี่ยก็ถือว่ายังพอโอเคอยู่ แต่ก็ยังไม่ดีมากนะครับ 5%เนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของพวกตราสารหนี้บ้างนะครับ โดยเฉลี่ยนะฮะไม่ใช่ทุกบริษัทนะครับก็จะได้ได้ประมาณนี้นะฮะคราวนี้ถ้าขึ้นไปที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ เราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เลยไม่ว่าจะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับ โดยเฉลี่ยนะฮะมันจะได้ประมาณสัก 10%ต่อปี อันนี้แบบสถิติเป็นเป็นร้อยปีนะฮะหรือของไทยจะสักประมาณเท่าไหร่ 40-50 ปีอะไรเงี้ยนะครับ ตรงนี้ก็ลองดูนะฮะเปลี่ยนเป็นนะครับ10%นะครับ ถ้าเปลี่ยนเป็น 10%เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นดูนะฮะจะเห็นได้ว่า ตอนอายุ60 เห็นไหม ตอนนี้เราจาก 10กว่าเนี่ยกลายมาเป็น 30 ล้านได้เลยนะครับ อันนี้ก็ที่นักลงทุนเขาแนะนำกันด้วยนะครับก็คือว่าาถ้าคุณแบบไม่อยากมีความรู้ด้านลงทุนเลยนะคือไม่อยากมาเลือกหุ้น ไม่อยากมาต้องนั่งวิตกหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ย คุณก็เฉลี่ยซื้อดัชนีไปเรื่อยๆนะครับซื้อดัชนีไปเรื่อยๆเนี่ย เราก็สามารถได้ผลตอบแทนประมาณสัก10%ต่อปีนะฮะเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างอื่นเลยนะเนี่ยเราได้เงินเดือนเหมือนเดิมนะฮะได้เงินเดือนเหมือนเดิมไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมเลยแต่จะเห็นได้ว่าอายุ 60เนี่ยเรามีเงิน 30 ล้านเลย แล้วมันยังสามารถพอกพูนขึ้นไปได้อีกเห็นไหมครับทุกปีทุกปีไม่มีลดเลยนะครับเนี่ยสินทรัพย์ของเรา เพราะว่าอะไร เพราะว่าค่าใช้จ่ายของเราเราเทียบกับเงินเดือนของเราเห็นไหมค่าใช้จ่ายเราเป็นแบบเดิม แต่รายรับของเราเพิ่มขึ้น เพราะว่าเรามีสินทรัพย์เยอะ30ล้านเนี่ยเราได้จากการลงทุนเนี่ยปีละ3ล้านเลยปีละ3ล้านนะครับนมฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคอลัมน์นี้คือคอลัมน์ investment นะครับ ก็คือปีปีหนึ่งอ่ะเราได้เงินจากการลงทุนอ่ะสล้าน โดยไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะว่าเรามีทุนตั้งเยอะ พออายุ60เรามีทุนเยอะนะครับ แต่เรามีนะฮะในตรงนี้ก็คือ เรามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทแล้วเราก็เอามาคูณ 12 แล้วก็ไปหักลบกันนะฮะเพราะฉะนั้นต่อปีมันก็เลยเพิ่มขึ้นประมาณล้านกว่าบาท ก็ยังถือว่าไม่ติดลบ ทุกปีก็เงินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าอายุนะครับนะครับอายุเท่าไหร่70 อายุ 70 ก็มีเงิน 51 ล้านโอ้โห แจกลูกหลานสบายนะนี่ก็สามารถแจกลูกหลานได้ แต่อย่าแจกเยอะเกิน ต้องเก็บไว้ด้วยเพื่อที่จะไปลงทุนต่อ นะครับ ต้องลงทุนต่อเรื่อยๆอายุ 80เห็นไหมครับ มีเงิน 88 ล้านอ่ะ94 ล้านเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็ 23 ล้านก็ถือว่าอยู่ได้ สบายๆเลย23 ล้านเนี่ยนะครับ อ่า นี่นะฮะ แล้วยิ่งเห็นไหมฮะนี่ที่ที่เขาบอกว่า ถ้ายิ่งดวงแก้วด้านอายุยืนมากๆ เห็นไหมอายุ 90 นะครับดูนะครับ 90เนี่ยมีเงินประมาณเกือบ 200 ล้านแล้วอ่ะโอ้โหชิวมาก เทียบเป็นเงินปัจจุบัน35 ล้านนะครับ อยู่ถึง 100 ปีแล้วก็ได้นะครับ มีเงินประมาณ 400 กว่าล้าน หรือ 60 แต่ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ ไม่ต้องลงไม่ต้องอดูหุ้นดูอะไรเลือกหุ้นอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องฟังใครเลย ลงทุนไปอย่างเดียวนะครับ ก็ได้ประมาณ 10%ต่อปีนะฮะนี่เป็นเป็นสถิติที่ระยะยาวนะครับ ก็สามารถที่จะตอบโจทย์เราได้เห็นไหมสร้างความมั่งคั่งของเราได้ ไม่มีติดลบด้วยนะครับไม่มีติดลบเลยนะอ่าถ้า 15%อ่ายังยังเก่งขึ้นมาอีกนะครับเก่งขึ้นมาอีก15%เนี่ยก็คือเป็นนักลงทุนที่ค่อนข้างจะใช้ได้แล้วเยี่ยมแล้วนะครับดูสิเกิดอะไรขึ้นนะฮะเห็นไหมว่าพอ 15%ปุ๊บมันเป็นอัตราทบต้นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ 30 ล้าน ตอนนี้กลายเป็นประมาณ 70 ล้านบาทแล้ว อายุ 60 นะครับ อายุ 70 ก็ 200 กว่าล้าน นะฮะ อายุ 80 ก็ 900 กว่าล้านโอ้สบายใจเนาะอันนี้อันนี้อายุ 90 นี่ 3,000 กว่าล้าน นะฮะ อย่างที่บอกอายุ 100 เห็นไหมยิ่งอายุยืนยิ่งยิ่งมันยิ่งทบไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นตอนอายุ 100เนี่ย คุณมีเงินได้หมื่นกว่าล้านหมื่นอะไรเนี่ยหมื่นสี่นะหมื่นห้านะครับ ย้ำอีกทีหนึ่ง อันนี้มาจากเงินเดือนของคุณนะ ไม่ได้มาจากการทำธุรกิจหรือไม่ต้องมาทำอะไรที่นอกเหนือจากเงินเดือนเลย เพียงแต่คุณต้องเก็บเงินให้ได้ และคุณต้องลงทุนได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่ากูรูที่เขาเก่งๆลงทุนเนี่ยสมมติเขาได้ยี่สิบเเปอร์ซ็นต์ต่อปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดูนะครับร้อยหกสิบกว่าล้านนะฮะหกสิบ อายุ 60 เนี่ย จากเมื่อกี้ ถ้าเราฝากเงินอย่างเดียว เนี่ย อยู่ที่ประมาณ 10 กว่าล้าน ตอนนี้เป็น 160 กว่าล้านแล้วนะครับ อายุ 70 ก็เป็นพันล้านได้เลยนะครับ พอร์ตของคุณเป็นพันล้านได้เลย อายุ 80 ก็ 6,000 6,000 ล้าน นะครับ เนี่ย ตรงนี้ก็ 200,000กว่าล้าน นะครับ อันนี้คือตอนอายุ 100 ขวบ 100 ปี อันนี้ก็เป็นแบบ พูดง่ายๆ เหมือนคล้ายๆกับวอเตอร์ชลอตนะครับ วอเตอร์ชลอตเนี่ยเป็นเพื่อนกับวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็ทำแบบนี้นะครับ วันๆไม่ทำอะไรเลยก็มาเข้าออฟฟิศตอนเช้านะครับ9โมงเช้าเข้ามาแล้วก็อ่านพยายามหาหุ้นถูกๆนะครับ4โมงเย็นนะครับ บ่ายสีเนี่ยก็กลับบ้านแล้วครับทำอย่างนี้ทุกวันเขาบอกมีความสุข ไม่ต้องเครียดด้วยนะก็เลือกหุ้นไป แล้วก็ลงทุนในหุ้นในพอร์ตประมาณสัก หนึ่งร้อยตัวทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ก็ได้ประมาณ 20%ต่อปีนะฮะชีวิตก็มีความสุขแล้วก็สามารถทำเงินได้นะครับอันนี้ก็จะจะออกแนวเป็นแบบวอเตอร์ชลอตนะครับ20%ถ้าเก่งๆยังบัฟเฟตหน่อยบัฟเฟตประมาณ 25 27 29%อะไรประมาณนี้ให้27%เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมอายุ 60 คุณก็มีเงินได้เป็นประมาณ 500 กว่าล้าน นี่คือเงินที่ที่คุณได้อย่างเงี้ยเพราะว่า จากเงินเดือนนะที่คุณเก็บไว้ และคุณไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี 27%แต่อันเนี้ยต้องแบบเก่งมากๆ ค่อนข้างเก่งเลย ต้องอ่านเป็นต้องอ่านบัญชีเป็นต้องเลือกหุ้นที่ถูกหุ้นที่ดีนะครับไม่เจอเจอวิกฤตก็สามารถผ่านไปได้นะครับ 27%ต่อปีระยะยาวเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำยากนะครับ แต่ก็สามารถทำได้ บัฟเฟตก็ทำมาแล้วนะครับ อันนี้ก็ได้อายุ 70 ก็ประมาณ 6 6,000 กว่าล้านนะครับแปดสิบนะครับ ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับ อยากได้เจ็ดหมื่นล้านบาทก็เนี่ยแหละครับ เดี๋ยวเซกชันถัดไปก็จะมาบอกช่องทางว่าเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทก็สามารถทำได้ถ้าถ้าคุณอยากทำนะครับ อันนี้ก็อายุนะฮะ 90 ก็ประมาณเท่าไหร่เจ็ดแสนกว่าล้านครับชิวๆบัฟเฟตนี่อายุเกือบประมาณตอนนี้เกือบ 90 แล้วก็มีสินทรัพย์อยู่ประมาณเป็นล้านล้านบาทนะครับถ้าเกิดเขาไม่บริจาคให้กับสาธารณชนนะครับ หรือบริจาคให้กับฟาวเดชั่นของมารินดาเกตนะครับ ก็น่าจะมีเงินที่เยอะกว่านี้มากนะครับ อายุ100เห็นไหมก็มี 8 ล้านล้านบาทได้ครับ เพราะฉะนั้นอันนี้แค่ดวงแก้วนะฮะที่บอกเมื่อกี้นี้คือด้านการลงทุนอย่างที่ดรนิเวศบอกนะครับ ก็คือดวงแก้วนี้สุขสว่าง มีความเก่งทางด้านการลงทุน ก็สามารถทำให้คุณเนี่ยตอบโจทย์ตัวเองได้ สามารถมีความมั่งคั่งทางการเงินได้นะ อ่ะคราวนี้เราลองมาดูถ้าสมมุติว่าไอ้ทั้ง 3 อย่างมากันทีเดียวเลยนะครับ ก็คือคุณมีเงินปัจจุบันเยอะด้วย สมมุติเอาสักหนึ่งล้านบาทนะครับอะไรจะเกิดขึ้น แล้วก็มีเงินออม เก็บเงินก็เก่งนะครับ แทนที่จะเป็น 30%คุณเก็บไปสมมุติเอา 50%นะแล้วก็ผลตอบแทนก็เก่งสักหน่อยสัก 20%ต่อปีนะครับ เนี่ย ทำอย่างนี้ไปได้เรื่อย ดูซิอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ เห็นไหมฮะ ก็จะเห็นได้ว่า เนี่ยคุณก็ได้ 300 กว่าล้านก็สามารถทำได้นะฮะ2,000 กว่าล้าน ตอนอายุ 70 นะครับ ตอนอายุ 80 ก็หมื่นกว่าล้านเห็นไหมฮะ อันนี้ก็ 90 90ก็ เก้าหมื่นกว่าล้าน โอ้ นะฮะหนึ่งร้อยปีก็ห้าแสนล้านนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีอายุยืนยาวนานนะครับ อย่างที่บอกคุณก็ยยิ่งจะสามารถทบต้นเงินไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงทุนเก่งด้วย เก็บเงินเก่งด้วย โอ้โหนะก็จะมีแต่ความมั่งคั่งมามาเยือน คราวนี้มีประเด็นก็คือ ถ้าสมมุติว่าาสมมุติย้อนหลังกลับไปวันนี้ได้ได้ทั่วไปเลย ลงทุนในดัชนีธรรมดานะฮะ ได้ 10%เก็บออมสักอ่ะสามสิบนะครับ แล้วก็เงินต้นมีเหมือนเดิม 2 0 0 0 0 0 คราวนี้คุณก็มีวินัยทางการเงินนั่นแหละนะครับ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็จะเห็นได้ว่าอ้าว อย่างที่บอกนะครับ ก็ไปได้นะฮะ เงินไม่ติดลบอะไร สินทรัพย์ไม่ติดลบ แต่เกิดว่าไปประสบอุบัติเหตุนะครับ หรือ เกิดเป็นโรคอะไรร้ายแรงขึ้นมาครับต้องใช้เงินเยอะอย่างสมมติเนี่ยเก็บเงินมาได้เนี่ยที่อายุเท่าไหร่50 แล้วตอนนี้เนี่ยคุณต้องใช้เงินเยอะเลยในการรักษาตัวนะครับเงินจาก 7 ล้านกว่าบาทสมมุติเหลือแค่5 0 0แสนขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะ จากที่เก็บได้ 7 ล้านเนี่ยลดลงมาเหลือ5 0 0แสนนะครับเกิดอะไรขึ้นทันทีเห็นไหมตอนแรกคุณจะได้เงินตั้งเยอะเห็นไหมฮะ แต่ตอนนี้กลายเป็นติดลบอีกแล้ว เครียดกันอีกแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าคุณ พยายามที่จะมีความมั่งคั่ง แต่ลืมที่จะบริหารความเสี่ยงอย่างอื่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตัวเราเองอาจจะไม่ได้ออกกำลังกาย อาจจะทำงานหนักเกินไปนะครับหรือทานของไม่เป็นประโยชน์ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะฮะก็สามารถเนี่ยเห็นไหมตรงนี้พอเกิด เหตุการณ์นะฮะความเสี่ยงขึ้น เงินลดหวบทันทีเลย แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงเราก็ต้องมาดูว่าความเสี่ยงเรามีอะไรบ้าง เราจะบริหารความเสี่ยงแต่ละอย่างของเราได้อย่างไร เพื่อที่เราจะได้ไปอตอบโจทย์แล้วก็ตอบจุดมุ่งหมายของเราที่เราอยากจะมีความมั่งคั่งในชีวิตนะครับมีความมั่งคั่งทางการเงินนะับ พื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในบทถัดไปนะครับในบทถัดไปเราก็จะได้มาพูดถึงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกันสักนิดนึงนะครับ ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับว่าลงทุนใช้กลยุทธ์แบบไหนที่จะสามารถช่วยเราได้ในการที่จะไปสู่จุดหมาย ที่เราตั้งไว้ว่าเราอยากจะมีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ โอเค ขอบคุณมากครับ